ในการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับ เนื่องด้วยตัวเทคโนโลยีของเว็บนะครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนของตัว Google Site ก็เหมือนกันนะครับ เราสามารถที่จะทำการใส่โค้ด HTML ลงไปในตัวเว็บไซต์ของเราได้นะครับ ในกรณีที่เรามีพื้นฐานทางด้านภาษา HTML อยู่บ้างนะครับ หรือถ้าเราไม่มีพื้นฐาน HTML นะครับ หลาย ๆ เว็บในปัจจุบันนะครับก็ก็จะมีการ แชร์ในส่วนของอ่า embed code นะครับ ก็คือแชร์โค้ดเพื่อเอามาใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใส่ลงในเว็บที่สร้างด้วย Google Sites ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็วิธีแรกนะครับก็คือให้เราเอา URL นะครับ แล้วก็มาใส่ในเว็บของเราได้เลย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเว็บไซต์ที่เราจะเอามาฝังนะครับว่าเขาได้เขียนตามมาตรฐานรูปแบบ ภาษาในปัจจุบันหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ใหม่ ๆ นะครับ เดี๋ยวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาหน้าเว็บเนี่ยมาฝังลงไปในหน้าเว็บไซต์ของเรา ผ่าน URL ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ ซึ่งเราอาจจะเห็นกันบ่อยๆนะครับ ตามพวกโซเชียลต่างๆ ที่จะเอาโค้ด มาแปะในหน้า Facebook หรือหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ ที่ผู้ให้บริการให้ทำการ Copy มานะครับก็ เราก็เอาโค้ดดังกล่าวนะครับ มาใส่ในเว็บของเราได้เลยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือให้เราคลิกหน้าที่เราต้องการที่จะใส่โค้ด HTML ลงไปนะครับ ก็คือเราจะแทรกเนื้อหาโดยการปะหน้าเว็บนะครับ ก็จากนั้นก็ไปคลิกที่แทรกนะครับ แล้วก็ให้คลิกเมนูฝังตรงนี้นะครับ อ่าเราก็สามารถที่จะใส่ URL ลงไปในตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการคัดลอก URL อันนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ลงไป ถ้าเว็บไซต์ ที่เรานำมานะครับ สามารถที่จะแทรกลงไปได้นะ ก็จะแสดงตัวอย่างด้านล่างตรงนี้ นะครับ ก็คือ เราสามารถที่จะเลือกนะครับ ฝั่งหน้าเว็บของเราทั้งหน้านะครับ โดยการเลือกตรงนี้ หรือจะใช้วิธีการแสดงตัวอย่างนะครับ แล้วก็จะเป็นลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บที่เราได้เอามาใส่นะครับเดี๋ยวลองวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการฝังหน้าเว็บทั้งหน้าเลย เสร็จแล้วก็กดแทรกลงไปสังเกตดูนะครับ อันนี้เราก็จะได้หน้าเว็บออกมา นะครับก็คือเป็นการนำหน้าเว็บไซต์ตะกี้มาใส่ในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับอ่าอีกวิธีหนึ่งก็นอกจากเลือกที่เมนูแทรกตรงนี้แล้ว เราก็ดับเบิลคลิกได้เช่นเดียวกันนะครับ ตรงพื้นที่ว่างแล้วก็เลือกฝั่งใส่ URL อ่าเดี๋ยวจะเลือกแบบ แสดงตัวอย่างนะครับ ก็ แทรกเดี๋ยวมาดู ผลการทำงานนะครับ วิธีแรกนะครับก็คือเป็นการดึงหน้าเว็บตะกี้นะครับ ก็คือหน้าเว็บไซต์นี้นะครับ มาใส่ในเว็บของเราได้เลยตรงนี้อ่ีกวิธีหนึ่งนะครับ ตัวโปรแกรมนะครับก็จะทำการแปะหน้าเว็บไปให้นะครับ แล้วก็เราสามารถที่จะคลิกเพื่อเปิดไปยังหน้าเว็บ ที่เราเอามาใช้งานนะครับ มาดูการฝังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการฝังโดยใช้โค้ดภาษา HTML นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับ คลิกฝังตรงนี้หรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะครับ แล้วก็คลิกฝัง เลือกเป็นฝังโค้ดนะครับ ก็คือให้เรานำโค้ด HTML นะครับ มาวางในพื้นที่ว่างตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปนำโค้ดที่ผู้ให้บริการเว็บต่างๆนะครับสามารถที่จะแชร์โค้ดมาได้ แล้วก็เลือกเป็น embed นะครับ ตรงนี้เสร็จแล้วก็ copy นะครับ แล้วก็กดวางตรงตำแหน่งนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดถัดไป ตัวโปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ให้เรา เสร็จแล้วเราก็กดแทรกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับ การแสดงผลได้ อันนี้ก็จะเป็นการแทรกนะครับ โดยการนำโค้ด หรือว่าหน้าเว็บมาใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ เราก็ยังสามารถที่จะใส่โค้ด HTML นะครับยกตัวอย่างกรณีนี้นะครับ ก็ใส่เป็นโค้ด HTML ง่ายๆนะครับ เพื่อให้ข้อความเป็นตัววิ่ง เดี๋ยวเรามาดูตัว ตัวอย่างโค้ด กันนะครับ ก็อ่าก็ใส่โค้ด ธรรมดานะครับ ก็เป็นโค้ดตัวสอนวิ่งธรรมดา แล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้ลงไป เพราะงั้นตรงนี้เราสามารถที่จะใส่โค้ดต่างๆลงมาในเว็บของเราโดยการฝังลงไปในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Google Sites ได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใส่เนื้อหาลงไปในเว็บไซต์ของเรา